การนี้เหมกับคนทุกวัย Yeah, yeah, y e a อาการของชวนชมที่มีลักษณะกิ่ง แห้ง เหี่ยวแล้วก็ฝอเนี่ย นะครับ เขาเรียกว่า ไม้ทิ้งกิ่ง การที่ไม้ ทิ้ง กิ่ง เนี่ย ก็เกิดจาก สาเหตุคือตัวของเขาเองด้วยนะครับ ก็คือเป็นไปตามธรรมชาติของเขา แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือการเลี้ยงดู อย่างไรก็ตามการทิ้งกิ่งสำหรับไม้ประเภทไทโซโค หรือสายพันธุ์ราชนีพันดอกของอาราบิคัมเนี่ยนะครับ ไม่เป็นสิ่งที่ต้องกังวล เพราะว่าหากเขาทิ้งกิ่งแล้วเนี่ยนะครับ กิ่งของเขาก็จะ มีแผลที่หายสนิทนะครับ พูดง่ายว่าเนียนกับกิ่งเดิมกับลำต้น แล้วเขาก็จะแตกฟอร์มโดยธรรมชาติของเขาเองนะครับ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตัดทดหรือว่าโกนใดๆทั้งสิ้น นี่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการเลี้ยงชวนชม ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามให้กำลังใจเราครับ